ฟ้าจำนวนเล็กน้อยในท่อ โรงเรียนวังม่วงวิทยาคมส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ We engage students to learn English to enjoy life. Okay, for the next question. ส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเข้าใจบ่ สวัสดีค่ะลูกค้ารับขนมจีบซาลาเปาทางเรื่อง ส่งเสริมให้เกิดอาชีพมีรายได้ระหว่างเรียนค่ะ ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬา มาเป็นครอบครัววังม่วงวิทยาคมด้วยกันนะครับ